ที่มีข่าวเรื่องของพักไทยสร้างสรรค์เนี่ยต้องบอกว่าทำให้พลเอกประวิทย์เนี่ยไม่พอใจอย่างมากพลเอกประยุทธ์ก็เลยต้องเลือกที่จะอยู่กับพักพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงเริ่มแล้วแหละว่าจะเข้าไปยึดพักแบบไหน แผนแผนที่บอกว่าแผนการยึดพักพลังประชารัฐเนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้น หนึ่งสัปดาห์มาเช็คเหตุ้านการเมืองกันสักหน่อยนะคะพี่เล็ก คือตอนนี้ต้องบอกว่าปัญหาน้ำมันแพงข้าวของที่แพงกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเด็นที่สั่นคลอนเก้าอี้นายกลุงตู่อยู่เหมือนกันนะคะะค่าไฟแพง ใช่ค่ะเรื่องของความเคลื่อนไหวของสมาคม รถบรรทุกก็ยังไม่รู้ว่าจะจบลงแบบไหน จะเจรจากันได้ไหมนะคือหลายเรื่องมันก็เริ่มประดังประเดเข้ามาเป็นเรื่องปากท้องซะมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองน่ะในพักพลังประชารัฐหรือในหมู่พี่น้องสามปอเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันน่าจะเริ่มคลี่คลาย แต่คลี่คลายเนี่ยไม่ได้หมายความว่า คลี่คลายแบบเคลียร์กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ คลี่คลายตรงที่ว่าเพื่อให้ยังเดินกันได้ ใช่ จะต้องจับมือกันแล้วไปต่ออหลังจากที่รัฐธรรมนูญได้ร่างแก้ไขเนี่ยได้โปรดเกล้าลงมาเรียบร้อยแล้วลทั้งที่ในใจยังมีความแค้นอย่างนั้นหรือเปล่าอารมณ์นั้นใช่ไหมคะใช่คือคือตอนนี้เรียกได้ว่าเขาต้องปรับแผนไงพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดเสมอว่า ผมเนี่ยเป็นนักวางแผนต้องมีแพลน A แพลน B แพลน C บางทีอาจจะถึงแพลน D ด้วยซ้ำ ตอนนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ก็ต้องงัดแพลน C ออกมาแล้วล่ะในการที่จะรับมือ เพราะว่าวันก่อนนายกพูดเลยบอกว่า ผมเนี่ยอาจจะเหมือนว่าเป็นคนแก่แล้วแต่ว่าใจยังไม่แก่แล้วที่สำคัญคือใจยังสู้และพร้อมสู้ทุกรูปแบบ กายภาพแก่จิตวิญญาณไม่แก่ ใช่ก็คือนายกชช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแกสะดุดหลายครั้งไง คือเดินก็สะดุดนั่งเอาหัวเข้ารถก็หัวก็ชนแล้วแล้วเวลาลงโพเดียมก็สะดุดคือสองสามครั้งติดกันแล้วไงจนล่าสุด่ยที่กระทรวงกลาโหม ขนาดว่าเราพูดกันเล่นๆนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนายกลงมาเนี่ยคงจะเดินสะดุดโชว์ปรากฏสะดุดจริงๆโอ้โหชีวิตสะดุดต้องหยุดไหมลุงตู่ใช่นี่ไงนายกก็เลยออกตัวว่า คือใจร้อนไงเป็นคนใจร้อนแล้วคือใจมันมันไปข้างหน้าแล้วคิดไปแล้วว่าจะทำอะไรอะไรอย่างนี้ยบางทีก็เลยไม่ได้ระมัดระวังนี่แหละนะ แต่ แต่ว่าที่ที่เป็นประเด็นก็คือว่าท่านนายกไปพูดบนเวทีหนึ่งแล้วปรากฏว่าทิ้งท้ายคำพูดไงว่า เราจะต้องเดินไปด้วยกัน ทำนี้เสร็จลงมันพอลงโพเดียมปุ๊บสะดุดสะดุดเลย แสดงว่ามันเป็น มันเป็นอะไรที่บอกลุงตู่หรือเปล่าว่าไอ้ที่คิดจะทำเส้นทางหลังจากนี้เนี่ย ไม่ง่ายมมันยังมีอะไรให้ให้สะดุดอยู่ ยังไม่ราบรื่นยังไม่ลราบรื่นจริงจริงนายกม็สามารถเอามาเป็นมุกได้เลยนะว่าเห็นไหมทุกอย่างมันมีปัญหามันมีอาจจะบอกว่ามีมันมาผจญหรือมีอะไรก็ได้ มันก็ต้องมีชีวิตสะดุดเป็นเรื่องปกติใช่ไหมมีใครแซวมีใครถามประเด็นเรื่องสะดุดบ่อย ๆ อย่างนี้ไหมนี่ก็เมื่อวานเมื่อวันวันวันอะไรวันที่นายกไปกระทรวงกลาโหม วันวันพุธอ่ะก็คือ ลงมาเดี๋ยวเราก็กะว่าก่อนขึ้นรถอ่ะจะแซวนายกว่าช่วงนี้ทำไมสะดุดบ่อยสุขภาพสุดขกภาพเลยใช่ไหมคะใช่ก็คุณนักคงนักข่าวเนี่ยปรากฏว่าพอนายกเดินเข้ามา เดินลงมาปุ๊บสะดุดเลย คือพอสะดุดเนี่ยนักข่าวก็แซวโอ้ยนายกสะดุดอีกแล้วอะไรเนี่ย นายกบอกก็นี่ไงใจมันไปก่อนแล้วอเออใจมันคิดไปข้างหน้าแล้วนั่นแหละแล้วก็แซวด้วยนะเพราะว่าเวลานายกสะดุดอ่ะเราก็เอาไปลงติ๊กตงติ๊กตอกใช่ไหมนายกอ่ะใครเอาลงติ๊กตอกวะอะไรประมาณนี้ต้องเปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่เนาะเออเอ่ะอาจจะเป็นเพราะรองเท้าที่สวมไม่พอดีหรือเปล่าเอ๊ะรองเท้าคู่คู่นี้แปลว่าอะไรนั่นน่ะสิแต่ดูแววแล้วเนี่ยท่านนายกเนี่ยก็คงต้องใส่รองเท้าคู่เดิมไปก่อน เออ เพราะว่าอะไร เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันก็เหมาะกับเท้าตัวเองมากที่สุด ไม่คิดจะเปลี่ยนไปใส่คู่ใหม่ชื่อใหม่อะไรใหม่หรือเปล่า ใช่ ก็คือ คือถ้าเป็นรองเท้าคู่ใหม่แต่ว่ามันไม่ชินนะมันอาจจะกัดได้ใช่ คือรองเท้าคู่ใหม่ยังยังไม่มีใครบอกได้ไงว่าใส่แล้วเดินไปจะเดินไปได้ราบรื่นหรือเปล่าแต่อย่างน้อยคู่เก่าเนี่ยยัง ยังรู้นิสัยกันอยู่ ยังยังรู้สไตล์กันอยู่ใช่ไหเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเริ่มพูดชัดเจนขึ้นว่า ว่าไม่ไปไหนมไม่ได้มองพักไหนไว้เลย ก็เหลือแค่มีแค่พักพลังประชารัฐนี่แหละ จะตอกหมุดหยุดที่พักนี้แหละ ใช่เพราะว่ายิ่งรัฐธรรมนูญแบบนี้บัตรเลือกตั้งสองใบแบบนี้เนี่ยการที่พลเอกประยุทธ์จะแยกไปตั้งพักใหม่ ต่อให้ดึงสอสอไปได้ ยังไงอ่ะอย่างมาก เหนื่อยใช่อย่างมากอ่ะให้เก่งสุดก็คงได้เป็นพักขนาดกลาง ซึ่งก็ไม่น่าจะได้เปรียบในเรื่องของบัตรสองใบ ทีนี้กลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งที่จะใช้ระบบบัตรสองใบเนี่ยกลายเป็นเข้าทางฝั่งคั่วพลเอกประวิตยไปใช่ไหมคะพี่ใช่เลย เพราะว่ามันเป็นการกดดันทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่สามารถที่จะแยกวงไปตั้งพักใหม่ เพราะว่าโอ้โหถ้าไป สู้ไปตั้งพักใหม่เนี่ยมันก็เหนื่อยอะนะในแบบเลือกตั้งแบบใช้บัตรสองใบเนี่ยเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เลยต้องอยู่กับพลเอกประวิทย์นี่แหละอยู่ในฐานะเป็นแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะกระเถิบเข้าไปอีก ในแงงแง่ของการไปเป็นสมาชิกพักอ๋อ่าแล้วก็มีข่าวถึงขั้นว่าจะเป็นหัวหน้าพักเองอตอนนี้เริ่มอีกแล้ว คืออย่างนี้มันเริ่มเนื่องเนื่องจากว่าในเมื่อแผนแผน A ตอนแรกก็คือว่าเหมือนจะไปพักประหลัดชิงใช่ไหมก็ในที่สุดก็เงียบกันไปพับกันไป อันที่สองคือเอ้ามีพักไทยสร้างสรรค์อีกนะฮะที่แบบเหมือนมีข่าวว่าอาจจะมาทาบทามพลเอกประยุทธ์ไปอะไรอย่างนี้ ปรากฏว่า พักนี้ก็เงียบไปนะ แต่แต่เชื่อได้ว่าพักนี้เขาเดินต่อแต่พลเอกประยุทธ์ก็คงไม่ไปหรอก มาตอนนี้เนี่ยหนึ่งก็ว่าเห็นโลโก้แล้ว มีคนเซาโลโก้เหมือนลูกสนุก เออเขาอาจจะเขาเรียกว่าผสมสีหรือเปล่าเป็นสีสีคือมันเป็นลูกกลมๆเหมือนโต๊ะ ที่เขาเล่นสนุกกันน่ะอย่างนั้นเลยนั่นแหละนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เลยต้องเลือกที่จะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ แต่ว่าจะอยู่แบบไหนให้ตัวเองมั่นคงและขาไม่ลอย เพราะว่าทุกวันนี้เรารู้กันดีว่า ถ้าในทางการเมืองแล้วเนี่ย ถ้าสำรวจไปในพักเนี่ยก็จะเป็นพวกของพลเอกประวิตยร้อยเอกธรรมนัฐซะมากกว่ามีคนของพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปต่อเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะไปต่อแบบนี้เนี่ยจะขาลอยแบบนี้ไม่ได้ันไม่มั่นคง เพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงเริ่มแล้วแหละว่า จะเข้าไปยึดพักแบบไหน แผนแผนที่บอกว่าแผนการยึดพักพลังประชารัฐเนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้น จริงๆ มันเริ่มมาระยะหนึ่งแล้วล่ะ แต่ว่าทำไม่สำเร็จที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีความพยายามที่จะปรับโครงสร้างกองทัพจะเอาร้อยเอกธรรมนัตออก แต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จ ใช่แต่จากนี้ไปเนี่ยต้องรอดูว่าพลเอกประยุทธ์จะใช้กลยุทธ์ใด กับพี่ชายตัวเองนะกับพลเอกประวิทย์เพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าช่วงที่มีข่าวเรื่องของพักไทยสร้างสรรค์เนี่ยต้องบอกว่าทำให้พลเอกประวิทย์เนี่ยไม่พอใจอย่างมาก เพราะว่ามีคนไปบอกพลเอกประวิตยว่าเนี่ยเหมือนนายกอ่ะแบบไปร่วมในการที่จะตั้งพักนี้จริงเออคือลือมีการลือแบบนั้นใช่ไปลือไปไปบอกพลเอกประยุทธ์แบบนั้นไอ้เป็นไปบอกพลเอกประวิตยแบบนั้น จนพลเอกประวิตยเนี่ยก็บ่นอ้าวไหนว่าคุยกันแล้วแล้วทำไมยังจะอย่างนั้นอย่างนี้อีกอ้าวแต่บิ๊กตู่ปฏิเสธไม่ใช่หรอคะใช่คือช่วงนั้นเนี่ย ต่อมาพลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เลยออกออกทางสื่อกันเอง แต่ช่วงนั้นเนี่ยพลเอกประวิทย์เนี่ยเรียกได้ว่าถึงขั้นที่พูดเลยนะว่าคือคือวันนั้นเนี่ยนักข่าววันที่เจอพลเอกประวิทย์ที่ทำเนียบก็ถามเลยว่าเอ้ยพักนี้เป็นยังไงพลเอกประวิทย์บอกว่าก็พลเอกประยุทธ์มีพักอยู่แล้วไง ก็พลังประชารัฐนี่ไง จะไปไหน จะย้ายไปไหนล่ะก็มีอยู่พักนี้เนี่ย เออเราเรายังไงเนี่ยท่านนายกก็อยู่กับเราเราก็อยู่กับท่านนายกอยู่แล้ว จะไปอยู่พักไหนจะมาก็มาเลย คือในขณะที่มันก็มีความพยายามในการจะปล่อยข่าว หรือสร้าง I.O. อะไรก็แล้วแต่นะที่จะทำให้เห็นว่าเหมือนกับพลเอกประยุทธ์เองก็มีท่าทีที่จะไม่ไม่อยากร่วม คือพยายามปล่อยอย่างนี้จะออกไปก็คือตะเป๋าเชื่อ่มีขบวนการในการที่พยายามที่จะที่จะสร้างพักขึ้นมา แล้วก็จะ จะดึงพลเอกประยุทธ์มาหรือจะใช้วิธีว่าเคลมก็ได้ใช่เหมือนจะเคลมว่าพลเอกประยุทธ์จะมาทางนี้แล้วนะ เพื่อที่จะสร้างความระสำหรือสร้างความปั่นป่วน หรือ อะไรก็แล้วแต่ให้กับฝั่งตัวเองแต่พลเอกประวิทย์เนี่ยเหมือนรู้ทัน ก็พยายามที่จะตบทุกอย่างให้เข้าลูกใช่นะคะคือพี่ก็ยังมองด้วยว่าพรรคไทยสร้างสรรค์เนี่ยคือต้องการจะโปรโมทพรรคด้วยในการที่จะแบบเอ้ย จะเชิญพลเอกประวิทย์มาประยุทธ์มาร่วม แต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือแนวโน้มก็ไม่มาหรอกแต่ยังน้อยเนี่ยพักนี้ก็ดังในช่วงได้กระแสข้ามคืนเลยเออแต่ที่สำคัญคือทำให้พลเอกประวิทย์เนี่ยไม่แฮปปี้เลย เพราะว่าคิดว่าเฮ้ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปเกี่ยวข้อง เพราะว่ามีชื่อของคุณตั้นนัทพลทิพย์ทิพสุวรรณอดีตรัฐมนตรีศึกษา แกนนำกปปสเก่า เป็นเหมือนเป็นเป็นเหมือนตัวตั้งตัวตีอะไรประมาณนั้น แล้วจนทุกวันนี้เนี่ย คุณตั้นนัทพลเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธ แต่คนที่ออกมาปฏิเสธก็คือบรรดาหกรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิง ไม่ว่าจะเป็นคุณโอชัยวุฒิหรือว่าคุณสุชาติอะไรพวกนี้ออกมาปฏิเสธหมด นายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้อง อันนี้เป็นเรื่องที่สื่อเสนอเอง แต่ปรากฏว่าพลเอกประวิตยเนี่ยถึงขั้นพูดเลยนะเขาบอกว่าเสียงดังลั่นบ้านป่าลอยต่อเลยบอกว่า ถ้ามันจะมาก็มาถ้าอยากจะเป็นหัวหน้าพักก็บอกเลย เออพูดอย่างนี้เลยประชด ประชดหรอซึ่งตีความได้เลยว่าหมายถึงพลเอกประยุทธ์ว่าถ้าถ้าถ้าจะมาเหมือนกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์เนี่ยมองว่านี่เป็นเกมต่อรองอคือเหมือนกับว่ามีพักแล้วก็จะมากดดันว่าให้พี่ป้อมเนี่ย ยอมที่จะเหมือนกับว่าอะให้เป็นหัวหน้าให้ท่านนายกเป็นหัวหน้าพักหรือเปล่าเปิดทางเปิดทางอเปิดทางประมาณนั้นพลเอกประวิตยก็พูดเลย อยากจะมาเป็นก็มา อ อยากจะมาเป็นก็บอกอเออคือการปล่อยกระแสข่าวแบบนี้ถ้าเป็นเรามองจากคนข้างนอกนะพี่เลยเราก็มองว่าอ่ะอาจจะเป็นเกมต่อรองได้ หรืออย่างก็คือเกมเสี่ยมใช่ไหมคะแต่ในแง่ของพลเอกประวิทย์เนี่ยที่เปล่งวาจา เช่นนั้นออกมานี่คือเชื่อว่าเป็นเกมต่อรองไปแล้วไม่เชื่อว่าเสี่ยมใช่เชื่อว่าเป็นเกมต่อรองว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังคิดที่จะย้ายพักแยกวงไปตั้งพักเองอยู่ ก็ถึงไม่แฮปปี้ไงว่าอ้าวไหนคุยกันแล้วไหนเคลียร์กันแล้วว่าจะอยู่กันไปแบบนี้ค่ะ นี่แหละก็เลยเป็นที่มาของการที่บอกเลย อยากจะมาเป็นเองก็มาอมเออพูดในนี้ป่านนี้ก็คงเข้าหูท่านนายกไปเรียบร้อยแล้ว พี่ถึงสังเกตว่านายกในช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่กลับที่เราตั้งข้อสังเกตกันสัปดาห์ที่แล้ว ตั้งแต่กลับจากกระบี่เนี่ยดูนายกเนี่ยนิ่ง ๆอึนๆ ไปไปพอสมควรเหมือน เหมือนกำลังคิดอะไรเยอะๆนี่ไงถึงสะดุดบ่อยๆใจลอย นักข่าวเราก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันหมดเลยว่า ไอ้ลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ของการแบบใจร้อนหรือคิดไปข้างหน้าหรอกแต่หัวเนี่ยต้องคิดอะไรอยู่เยอะ ก็คือว่าอาจจะเครียดหรือว่าใช้ความคิดกังวลหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องของการตัดสินใจอนาคตทางการเมืองของตัวเองอะ่ะอาจจะมีส่วนที่ทำให้ท่านนายกสะดุด อะไรอย่างนี้หลายครั้งสรุปว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรองเท้า นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เนี่ยกลับมาถูกจับตามองกันอีกครั้งว่า โอเค จะอยู่ด้วยกันต่อไป แต่ในพักพลังประชารัฐจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่า ว่าเพราะว่าจริง ๆ ถ้าเรามอง ถ้าเราฟังจากเสียงที่พลเอกประวิทย์เนี่ยพูดออกมาเนี่ย พี่ก็มองว่าเหมือนประชด ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยฉันจะยอมยกเก้าอี้หัวหน้าพักให้พลเอกประยุทธ์จริงหรอนี่ไงก็ผมมาสิมาอยากจะเป็นหัวหน้าก็มา คือจะหมายถึงใครล่ะ คือพลคือพลเอกประวิทย์เนี่ยพูดในลักษณะเนี้ยเหมือนกับรู้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยากจะมา รู้ว่าคิดอะไรด้วยใช่คือคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยากจะมา ไม่ใช่เพราะว่าอยากเป็นหัวหน้าพักนะ แต่อยากที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคือถ้าพลเอกประวิทย์ไม่อยู่เนี่ย เชื่อได้ว่าร้อยเอกธรรมนัฐ ุดอาจารย์แหม่มนฤมลมนก็ต้องไม่อยู่ด้วย ก็คือจะหมดใช้คำมันมีภาษาเขาเรียกว่าเป็นเหมือนหอกข้างแคร่ uh-huh. อ่าก็คือยังไม่ค่อยไว้วางใจกับสองคนนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพลเอกประวิทย์ไปเป็นประธานที่ปรึกษาพักอ่าสองคนนี้ก็เหมือนว่าจะได้ลดบทบาทลงไปอ๋อเออเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เหรอคะพี่เล็กพี่พี่ว่าเป็นในเมื่อได้ชื่อว่าเป็นขุนพล ข้างกายของพลเอกประวิทยขนาดนี้คือมีมีอยู่ทางเดียวคืออะไรป่ะเพราะว่าพลเอกประวิทยเนี่ยไม่ได้พูดจบแค่นั้น พูดบอกเพียงว่าอ่ะอยากจะมาเป็นเองก็มาเลยกูไม่อยู่แล้วโอ้กูพักแล้ว กูเหนื่อย กูเบื่อ พูดงี้เลยเหนื่อยเบื่อ พูดอย่างนี้ก็แสดงว่าคือไม่รู้ว่าเอาจริงๆ แล้วพลเอกประวิทยเนี่ย ไปฟังใครพูดมาก่อนนะคะพี่ใช่ไหมคะใช่ก็คงได้ข้อมูลมาแล้วก็คงอ่านจากสื่ออ่านจากข่าวเนี่ยแหละไม่งั้นอยู่ๆจะโพร่งขึ้นมาเฉยๆเหรอมันมันอยู่ๆคนเรานั่งเฉยๆแล้วก็จะโพร่งเหรอนอกจากว่ามันต้องมีใครพูดอะไรบนโต๊ะวันนั้นน่ะใช่ใช่เขาก็คุยเรื่องข่าวก็ช่วงที่พักไทยสร้างสรรค์เป็นข่าวนั่นแหละคนเอกประวิตยก็พูดเรื่องนี้ออกมานี่ยแหละก็เลยกลายเป็นว่าอ่าคนเอกประวิตยเนี่ยพูดมาเลยว่า เบื่อแล้วเบื่อไม่อยากอยู่ไม่อยากทำแล้ว เออถึงขั้นพูดขนาดนี้ แต่พี่มองว่าที่พูดน่เป็นการประชด เพราะว่าพลเอกประวิตยเนี่ยยังไม่ได้แสดง คือนอกจากคำพูดที่บ่นแบบนี้แกบ่นมาหลายครั้ง ทุกครั้งที่มีปัญหาก็จะบอกบ่นว่าเบื่อ แต่พอจากนี้เนี่ยพอพูดคำว่าเบื่อบ่นเบื่อเนี่ย แต่ไม่ได้แปลว่าถอดใจ เพราะว่าดูจากพฤติกรรม หรือว่าการวางแผนวางตัวขุนพลในพักพลังประชารัฐเนี่ย ต้องบอกเลยว่าพลเอกประวิตยเนี่ยกะอยู่ยาว เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย มันเคยมีกระแสข่าวอันหนึ่งว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยจะมาเป็นหัวหน้าพักขัดตาทัพ ช่วงเดียวเพื่อมาจัดการพักมาแก้ปัญหาความขัดแย้งแล้วก็ให้พลเอกประยุทธ์มานั่ง อ๋อใช่จำได้ ตอนนั้นเพื่อที่เล็กเคยพูดใช่ไหมแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วไม่ใช่แล้ว ใช่แต่มาตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าความสัมพันธ์เปลี่ยนไปแล้ว ระหว่างพี่น้องสเถานการณ์เปลี่ยน ใช่ เพราะว่าถ้าปล่อยให้พลเอกประประประยุทธ์เนี่ยดูแลพักเออก็ไม่พลเอกประวิตยก็ไม่มั่นใจว่าจะไปรอดไหมแล้วนักการเมืองฝั่งที่จะมาอยู่กับพลเอกประยุทธ์เนี่ย ไว้วางใจได้ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ยังเชื่อว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยยังไม่ยอมลุกจากเก้าอี้หัวหน้าพักพลังประชารัฐง่ายๆอืมเนี่ยแหละ เดี๋ยวยิ่งเรามองตัวขุนพลที่พลเอกประวิทย์เนี่ยเอามาใช้ในในพักเนี่ย อ่ะแน่นอนร้อยเอกธรรมนัฐเราเห็นกันอยู่แล้วอาจารย์แหม่มนรนมนนนเนี่ยจำใช่นอตอนนี้มีสี่นอแล้ว นอธรรมนัฐนอนรุมนนอน้อยน้อยบิ๊กน้อย ใช่พลเอกวิชเทพหัสดินซึ่งก็ถือว่าเป็นน้องรักเลย และอีกคนหนึ่งน้องรัก คืออาจจะเรียกว่าไม่ใช่น้องรัก ลูกรักเลย ลูกเลิฟบิ๊กนัทพลเอกนัทอินทรเจริญ อดีตประหลัดกลาโหมที่เพิ่งเกษียณแต่ว่าแกอยู่แต่เขาอยู่กับพลเอกประวิตยมายาวนานนะตั้งแต่เขาอยู่ชายแดนด้วยกันด้านพลรสองอ่ะแล้วก็มาอยู่ดูแลจนเกษียณปุ๊บก็เปิดตัวช่วยทำงานทุกเรื่องคนนี้เข้ามามีบทบาทแน่นอนใช่จริงๆอ่ะเขาก็เป็นเหมือนเลขาส่วนตัวของพลเอกประวิตยมาตั้งแต่ต้นแล้ว แต่เพียงแต่ตอนนี้เกษียณแล้วก็ สามารถเปิดหน้าที่จะทำงานเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่เพียงแต่ยังรับตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ไไดเพราะว่ายังติดเว้นวรรคทางการเมืองสองปีจากการเป็นสวอนี่ก็คือสคนคนแล้วอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยอ่ะคุณวิรัตรัตนเศษเนี่ยก็โดนพักการปฏิบัติหน้าที่ ตอนนี้คุณวิรัตเนี่ยก็อยู่บ้านป่าลอยต่อทุกวันแต่เป๋าเห็นเดินเป็นกำแพงให้บิ๊กป้อมอยู่ตลอด แล้วก็อยู่ในบ้านป่าลอยต่อด้วยเข้ามูลนิธิเนี่ยคือทุกวันน่ะคอยดูแลไปร่วมวางแผนเรื่องอะไรเพราะตอนนี้เขาก็เตรียมเรื่องของการเลือกตั้งแล้ว และอีกคนหนึ่งแน่นอนเราก็ทราบกันแล้วบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจากทิพย์ตกลงมาสายบิ๊กป้อม ใช่ก็คือวันนั้นที่เขาไปเปิดตัวที่ร่วมคณะพลเอกประวิตยไปที่สกลนครค่ะ คือแม้ว่าบิ๊กแป๊ะเนี่ยจะ ยังไม่สามารถสมัครสมาชิกพรรคได้ยังรับตำแหน่งใด ๆ ไม่ได้ เพราะว่ายังติดเรื่องของเว้นวรรคทางการเมืองสองปี แต่ว่าการไปปรากฏตัวแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญาณแล้วว่าก็จะอยู่กับพลเอกประวิทย์นั่นแหละ อ่ะอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นการเสริมทัพเสริมขุนพลของพลเอกประประวิทย์ใช่ไหมนอกนอกจากนั้นแล้วอีกคนหนึ่งที่เปิดหน้ามาเห็นเห็นก็บิ๊กโจ๊กคนตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพาน สรุปก็มาอยู่ขั้วนี้ คือคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาอยู่กับบิ๊กป้อมอยู่แล้วแต่ห่วงที่ผ่านมาช่วงที่บิ๊กโจ๊กมีปัญหาเนี่ยก็บิ๊กโจ๊กเคยบอกว่าก็ไม่อยากให้บิ๊กป้อมต้องลำบากใจหรือว่าเป็นที่จับตามองว่าเฮ้ยยังอะไรกับบิ๊กโจ๊กอยู่ก็ยังอาจจะใช้วิธีการโทรศัพท์คุยอะไรกันบ้าง คือช่วงที่บิ๊กโจ๊กมีปัญหาและช่วงที่มีปัญหากับบิ๊กแปะด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยก็เลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ถอยออกไปนะคะ แต่ว่าช่วงหลังหลังจากที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวก้างชีวิต กลับมากลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ได้เป็นผู้ช่วยผบตรตอนนี้เนี่ยก็คือมาช่วยพลเอกประวิทย์เองโดยตรงเลยอแต่เป่าถึงจะว่าจะถามเหมือนกัน ว่าอาว่าบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กแปะเขาไม่ถูกกัน ใช่คือพลเอกประวิทย์หรือสายงานคงไม่มาคือะไรอือคือพลเอกประวิทย์เนี่ยเขาคงสามารถที่จะบริหารจัดการได้ เพราะว่าการทำงานของทั้งสองคนเนี่ยอยู่คนละคนละซีก่ ก็คงจะสับเขาเรียกว่าสับราง ไม่ให้รถไฟชนกันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยพลเอกประวิตยเนี่ย มอบหมายให้ดูเรื่องปราบปรามการประมงผิดกฎหมายเรื่องของค้ามนุษย์แล้วก็เรื่องของพวกหนี้นอกระบบที่ไปหลอกเอาโฉนดที่ดินของชาวบ้าน คือจะเป็นงานที่เกี่ยวกับข้องกับชาวบ้านเลย ส่วนบิ๊กแป๊ะเนี่ยเขาก็ให้ไปดูอีสานเหนืออตามแผนส่วนบิ๊กน้อยพลเอกวิชเนี่ยให้ดูภาคเหนือตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการ แบ่งหน้าที่ไงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการปรับเรื่องของยุทธศาสตร์พักแล้วก็นโยบายในการหาเสียงที่กำลังจะเสร็จแหละโอ้นี่ วางบิ๊กน้อยขึ้นไปชนกับบ้านใหญ่ คือทางเชียงใหม่เลยเนคือบิ๊กน้อยเนี่ย ที่ให้ดูภาคเหนือ เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของผู้กองธรรมนัฐด้วยไงคือผู้กองธรรมนัฐก็ดูอยู่แล้วภาคเหนือ แต่ผู้กองธรรมนัฐเนี่ยต้องเทไปภาคใต้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แบ่งงานให้ บิ๊กน้อยซึ่งถือว่าเป็น พี่รักของพลเอกของผู้กองธรรมนัฐเนี่ยให้ไปดูภาคเหนือ ก็เหมือนกับให้ให้บิ๊กน้อยเป็นคนไปเดินเรื่อง แต่เป็นหัวคนที่ยังกุมบางเหียนในการขับเคลื่อนก็ยังเป็นผู้กอง มนัฐอยู่ ใช่เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตัวแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่นั้น ตอนนี้เนี่ยพลเอกประวิทย์ยังดึงบรรดานายทหารที่เป็นทีมหน้าห้องตอนเป็นรองนายกอะ่ะหลายคนเลยไปช่วยงานพัก เออหรือแม้แต่หรือแม้แต่ฝ่ายกฎหมาย เมื่อก่อนเนี้ยโอเคฝ่ายกฎหมายเดิม จะมีแค่คุณไพบูลนิติตะวันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าปัจจุบันเนี้ยพลเอกประวิทย์เนี่ยให้พี่ประสานหวังรัตนปราณีเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายในฐานะที่รองนายกเนี่ยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วย ให้ไปช่วยในเรื่องของด้านกฎหมายของพรรคด้วยโอ้นี่พลเอกประวิทย์กำลังจะทำให้พรรคพปชรเป็นพรรคทหารจริงๆนะเนี่ย ใม่แต่แต่ไม่แต่แต่คุณประสานเนี่ยพี่ประสานเนี่ยเป็นพลเรือน แต่ว่าแกแกเก่งด้านกฎหมายแล้วก็แกอยู่กับอยู่กับพลเอกประวิตยมาตั้งแต่เป็นผบทบจนเกือบจะเป็นทหารแล้วก็อ่ะเมื่อที่เล็กบอกเมื่อกี้ไงว่าเกณฑ์บรรดาทหารเก่าๆใช่ใช่าใช่แล้วก็ฝ่ายเสนาห้องอ่ะทหารที่เกษียณแล้ว แต่ว่าเป็นทีมหน้าห้องที่อยู่ทำเนียบเนี่ยเอาไปช่วยงานพักด้วย แล้วก็มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพี่น้องประชาชน เนี่ยแหละ ให้หลายคนเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่า โอ้โหพลเอกประวิตยเนี่ย ก็มีวางตัวขุนพลไว้เยอะแยะอะโอ้โห ดูแล้วนี่บิ๊กตู่แทรกลำบากอใช่ะอาถามถ้าเราเช็คขุมกำลังระหว่างบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมตอนเนี้ยบิ๊กตู่อะตอนนี้ก็มีใครส่งคุณธีรพันธ์ สารีรันวิภาคมาคนเดียววันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภายในพักพลังประชารัฐเอง หรือสถานการณ์ของบ้านเมืองมันน่าจะเป็น คำถามที่บิ๊กตู่เองยังเฝ้าถามตัวเองอยู่ทุกวันหรือเปล่าที่ท่านใจลอยๆ เนี่ยนะว่า จะไปต่อหรือพอแค่นี้ ใช่ น่าจะยังเป็นคำถามที่ท่านเองอะถามตัวเองอยู่ตลอดแหละแต่เราเชื่ออย่างนั้น ใช่แล้วแล้วที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ที่ทุกอย่างมันยังไม่แน่นอน เพราะว่าอะไร เพราะว่าคนยังมองว่าโอกาสยุบสภามันยังเกิดขึ้นได้คือถ้าถ้ามองพี่เนี่ยพี่ยังเชื่อว่าในปีนี้อีกเดือนเดียวเนี่ย คงจะไม่มีแน่นอน แต่ปีหน้าเนี่ยคือข่าวบอกกลางปีเลยนะพี่กลางคือปีอย่างหน้าี้คือมันมันเห็นความแตกต่างของพี่น้องก็คือพลเอกประวิตยกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือพลเอกประวิตยเนี่ย ในพักพลังประชารัฐเนี่ยเตรียมเรื่องของการเลือกตั้งเต็มที่ แล้วดูจากร้อยเอกธรรมนัฐดูจากการลงพื้นที่อะไรของการเตรียมนโยบายหาเสียงเนี่ยดูเหมือนปีหน้าเลือกตั้งแน่เออแต่ ตัดภาพมาที่พลเอกประยุทธ์ประกาศว่าจะอยู่ครบเทอมตามกฎหมายรัฐมนูญคือมีนา 66 คือจริงอาจจะไม่ได้อยู่ครบเทอมขนาดนั้นแต่พลเอกประยุทธ์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ คือเราก็อยู่ตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมอันอันนี้ส่วนหนึ่งกับอันที่สองคือเรื่องของการประชุมเอเปกที่ผู้นำโลกเนี่ยจะมาประชุมช่วงพฤศจิกายนปีหน้าก็เหมือนกับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องอยู่ให้จนถึงตอนนั้น แต่วันก่อนที่ท่านไปกระทรวงกลาโหมเนี่ยพี่ก็ถามว่านายกตั้งใจจะอยู่ให้จัดเอเปกให้เสร็จก่อนหรือเปล่า นายกบอกว่าก็แล้วแต่สถานการณ์ทางการเมือง แต่ก่อนหน้านี้แต่เป่าได้ยินมาว่าพลเอกประยุทธ์น่ะตั้งใจอย่างนั้น ตั้งใจว่าจะต้องอยู่ให้ถึงเอเปกทีนี้ถ้าเราถ้าเราสมมติว่าเราประเมินน่ยพี่เล็กว่าถ้ามีการประกาศยุบสภากลางปี แล้ว ก็ยังต้องรักษาการทันไหมอ่ะไม่ทันไงกลางปีเพราะมันใน 3 เดือนต้องจัดแล้วเลือกตั้งคือก็อาจจะมั่นใจว่าจัดตั้งรัฐบาลแล้วเป็นนายกกลับมาได้ทันไงก็อาจจะแบบนั้นก็ได้เสียวนะอย่างนั้นนะใช่แต่พี่ยังเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่รีบขณะที่พลเอกประวิทย์เนี่ยรีบเออกับทำไมทำไมพลเอกประวิทย์ต้องรีบอ่ะพี่พี่ว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเร็วเพื่อที่จะ อาจจะล้างไพ่หรืออะไรใหม่หรือเปล่าจะได้รู้ดำรู้แดงใช่ แล้วจะได้รู้เลยว่ามีเปลี่ยนนายกไหมหรือที่พูดพูดกันว่า เฮ้ยจะยังคงเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยโอเคเสนอจริง แล้วจะมีชื่อคนอื่นมาหรือเปล่า อันนี้ข่าวนี้มันก็ยังแพร่สะพัดอยู่ในแวดวงทางการเมืองอให้รอลุ้นกันว่าเบอร์สองกับเบอร์สามของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นใคร เรื่องนี้มันก็คงยังยังคงอยู่ แล้วดูเหมือนพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่มั่นใจในตัวพลเอกประวิทย์ว่าเฮ้ยตกลง เอาเราแน่หรือเปล่า เพราะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์มั่นใจแบบนั้น เนี่ยก็ไม่จำเป็นเลยที่ผ่านมาที่มีข่าวว่าจะต้องย้ายพักหรือหาทางหนีทิ้งละทีไล่ใช่ไหมก็แสดงว่าก็ไม่มั่นใจในตัวพลเอกประวิทย์เหมือนกัน แต่พี่เชื่อว่าตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็พยายามที่จะยื้อและอยู่ให้นานที่สุด ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่ตอนนี้พี่ก็เริ่มคิดเรื่องของ รัฐธรรมนูญเรื่องของนายก 8 ปีเหมือนกันอเพราะว่าเราก็ไม่ได้พูดถึงกันไปสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมว่า เพราะว่าดูตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ย คงจะมั่นใจแหละว่าเฮ้ยคงจะไม่มาตกน้ำตกม้าตายตอนเรื่องการตีความว่าเป็นนายกและมนตรี 8 ปีหรอกอก็คือมองยาวไปแล้ว แต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่า เอ๊ะเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะมาเจอเรื่องของการตีความเรื่องนายก 8 ปีหรือเปล่าด้วย อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่า ที่ที่คิดถึงเรื่องนี้เพราะว่านายกอ่ะพูด วันที่บอกว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่ก็บอกว่าเราอยู่ตามรัฐธรรมนูญก็ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญ ก็เลยทำให้เราคิดเอ้ามันมีรัฐธรรมนูญเนี่ย มันมีเรื่องของ 8 ปีด้วยเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันไม่มีอะไรแน่นอนไงในทางการเมืองใช่ไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยพลเอกประวิตยก็คงตอบไปละโอ้ยผมคงจะอยู่ให้ครบเทอม ผมคงจัดเอเปกให้เสร็จก่อนอแต่อันนี้ก็บอกว่าก็ แล้วแต่สถานการณ์ทางการเมืองนะ สุดแล้วแต่นะว่าถ้าจะอยู่ถึงได้ก็อยู่เออมันก็มีมันก็มีนัยยะการพูดพอสมควร